อัปเดตล่าสุดประชุมคอรมอวันนี้ 27 เมษายน 64 สรุปแล้วห่างหรือมาตรการเยียวยารอบ 3 หรือไม่ สวัสดีค่ะทุกคนกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 27 เมษายน 2564 นะคะ และก็เช่นเคยนะคะทางช่องมาอัปเดตข่าวสาร มาแจ้งข่าวสารสำหรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากทางรัฐบาลนะคะ ซึ่งในวันนี้นะคะก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอค่ะ และก็จบลงไปแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะไปฟังรายละเอียดกันค่ะว่าวันนี้มีการหารือ เรื่องการเยียวยาว่าอย่างไรบ้าง เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆ กันค่ะ ก่อนจะไปรับฟังข่าวสารสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆข่าวสารเยียวยาและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ก่อนใครค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อม ๆ กันเลยค่ะ หลังจากในวันนี้นะคะที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอนะคะ ในวันที่ 27 เมษายน 2564 นะคะพ่อแม่พี่น้องคนไทยนะคะ ก็รอติดตามรับฟังนะคะ ว่าทางรัฐบาลนะคะ จะมีการหารือเรื่องการเยียวยาหรือไม่นะคะ ซึ่งก็มีข่าวจากคุณสุพัฒนพงพันธ์มีเชานะคะ รองนายก รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมาฝากค่ะ ซึ่งท่านก็ได้กล่าวก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ ว่าการประชุมคอรมอวันนี้นะคะยังไม่มีการพูดคุยถึงมาตรการเยียวยาประชาชน แต่ก็ต้องไปดูว่าทางกระทรวงการคลังจะเสนอเรื่องใดเข้าที่ประชุมคอรมอส่วนจะจำเป็นต้องหารือกับภาคเอกชนในวันที่ 28 เมษายนก่อนหรือไม่นั้น การหารือดังกล่าวเป็นเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนให้ทั่วถึง งและเป็นเรื่องของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบคที่เอกชนเสนอตัวมาร่วมทำงานกับรัฐบาล ไม่ใช่เรื่องมาตรการเศรษฐกิจ หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอเสร็จสิ้นนะคะ นายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะ ก็ได้ออกมาแถลงการนะคะ ซึ่งก็ไม่มีเรื่องการเยียวยาเลยค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องรอทางกระทรวงการคลังนะคะ ออกมาแถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งนะคะว่าได้มี การเสนอเรื่องการเยียวยาประชาชนหรือไม่คะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็มาแจ้งข่าวไว้เพียงเท่านี้นะคะ ในส่วนของข่าวความคืบหน้านะคะ ถ้ามีข่าวสารการเยียวยานะคะ ทางช่องก็จะรีบนำมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้ว สวัสดีค่ะ